พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนภูมิปัญญาผ้าทอด้วยนวัตกรรมกี่ทอมือยกดอก การทอผ้าให้เกิดลวดลายต่างๆ นั้น ต้องใช้เท้าเหยียบเพื่อยกตะกอสลับไปมาตามลวดลายที่กำหนด หากลวดลายซับซ้อนก็ต้องใช้ตะกอและฝีมือมากขึ้น เกิดเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาลวดลายใหม่ๆครับ แต่ตอนนี้เรามีนวัตกรรมในการทอผ้ายกดอกที่ลดข้อจำกัดด้านลวดลายและทอได้เร็วกว่าเดิมด้วยครับ บริษัทเนช u r น l n i c h จำกัดร่วมกับ i t แทสวทช และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร พัฒนานวัตกรรม กีทอยกดอกสองขาเหยียบ เพื่อให้สามารถพัฒนาลวดลายใหม่ๆ ได้ตามต้องการ นวัตกรรมกีทอมือยกดอก ระบบ 12 ตะกอสองขาเหยียบ และกีทอมือยกดอก ระบบ 20 ตะกอสองขาเหยียบที่พัฒนาขึ้น มีจุดเด่นคือ ทอผ้ายกดอกได้รวดเร็วกว่า และควบคุมคุณภาพการทอ อได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน เป็นอีกนวัตกรรมทางเลือกที่ช่วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และยังได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยอีกด้วย มุ่งเน้นงานวิจัย ตอบโจทย์ประเทศไทย โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000